ท่านผู้รักชาติรักประชาธิปไตย ท่านอาจารย์สุดาพนมยง ท่านหม่อมราชวงศ์สายสวัสดิ์สวัสดิวัฒน์ท่านศาสตราจารย์ดรชานวิทย์เกษตรศิริ ท่านศาสตราจารย์ดรธเนศอาพรสุวรรณ ท่านนักวิชาการ คนเดือนตุลา และพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน การจัดงานเสวนาทางวิชาการ จากหัวข้อที่เราเห็นกันอยู่ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่พยายามแสวงหาทางออกให้กับบ้านเมือง เสวนาทางวิชาการวันนี้เช้าวันนี้เราจัดภายใต้หัวข้อ จากหนักแผ่นดิน สู่โรคชังชาติ ชาติ ความเป็นไทยและประชาธิปไตยที่แปรผัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี 6 ตุลา ที่ทางสถาบันปีที่พนมยงค์เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กรประชาธิปไตย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการจัดงานปีดีทอล์กครั้งที่ 6 งานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากเราไม่มีบรรพชน วีรชนประชาธิปไตยผู้เสียสละ เราไม่มีวีรชนนิรนาม ย่อมไม่มีการจัดงานลำลึก ผมขอให้ท่านทั้งหลายลุกยืนขึ้น เพื่อลำลึกถึงดวงวิญญาณของผู้ที่ได้เสียสละ เพื่อให้ประเทศนี้ดีขึ้น เพื่อให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เพื่อให้ประเทศนี้มีความเป็นธรรมมากขึ้นหนึ่งนาทีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับ พลังจิตของท่าน ก็ได้ส่งไปยังวีรชนทั้งหลายนะครับ ก่อนอื่นนะครับ การเปิดงาน การเปิดงานครั้งนี้ เกิดขึ้นไม่ได้นะครับ ถ้าเราไม่มีคณะผู้จัดงานทุกคน ขอขอบคุณทีมงานสถาบันปีดีขอบคุณคุณท็อปกุลพัฒน์เสนีวงศ์ณอยุธยา ขอบคุณคุณทีมสเสวตโชตขอบคุณคุณปีดีวิทย์พนมยงค์และเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่จัดทำเวทีและแสงเสียงด้วย เราไม่ได้จัดงานครั้งนี้ เพื่อมาแสดงความยินดีกับการสูญเสียนะครับ แต่เราจัดงานเพื่อลำลึกถึงการเสียสละของเหล่าวีรชนประชาธิปไตย เราจัดงานเพื่อการบอกถึงดวงวิญญาณของผู้สละชีพเพื่อให้บ้านเมืองนี้เป็นธรรม และเป็นของประชาชนมากขึ้น ทุกคนจะไม่เสียชีวิตเปล่าๆนะครับ เราไม่ได้จัดงานเพื่อตอกย้ำในอดีต พื่อให้เกิดความเกลียดชังกันมากขึ้นนะครับ เราจัดงานลำลึกเพื่อให้เราไม่ลืมฮะ ไม่ให้เราเดินซ้ำรอยความผิดพลาดรุนแรงนองเลือดในอดีต ซึ่งเจอเกิดจากการกระทำโดยรัฐ การปล่อยให้มีการสร้างบาทกรรม เพื่อให้เกิดการเกลียดชังกัน การใส่ร้ายป้ายสีว่าหนักแผ่นดินก็ดี ขายชาติก็ดี ชังชาติก็ดี ย่อมไม่เป็นผลดีต่อความสงบสุขของสังคม และอาจทำให้ประชาธิปไตยแปรผันเป็นไปอะไรก็ได้ อย่างที่เราไม่อาจคาดเดาได้ ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เต็มไปด้วยความเสี่ยง และความหวั่นวิตกในความรุนแรง เพียงแต่เราใช้สติปัญญา พิจารณาดูเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ เราจะสามารถหลีกเลี่ยงความรุนแรง หรือกับดักที่ทรรัฐอาจวางไว้เพื่อปราบปรามประชาชน ด้วยการใช้กำลังรุนแรงได้ ขบวนการสันติประชาธรรม สันติธรรมประชาธิปไตยของคนหนุ่มสาว ไม่ว่าในฮ่องกงในประเทศไทยในที่ใดในโลกล้วนเป็นพลังที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดี อยากเห็นสังคมอุดมคติที่เป็นธรรมและแบ่งปันกัน อยากเห็นเสรีภาพ อยากเห็นประชาธิปไตย ประชาธิปไตยซึ่งปราศจากการข่มเหงรังแกและคุกคาม ขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ขบวนการคนหนุ่มสาว ไม่ว่า 14 ตุลา 6 ตุลาในไทยก็ดี ไม่ว่าที่เมืองกวางจูเพื่อโค่นล้มเผด็จการทหารเกาหลีใต้ ในปีพศ 2523 ก็ดี แม้ว่าจะเกิดการสังหารหมู่ก็ตาม แต่เกาหลีใต้ก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้วยการเสียสละของวีรชนคนหนุ่มสาว ไม่ว่าจะเป็นที่เทียนอันเหมินเพื่อเรียกร้องการปฏิรูปและเสรีภาพเมื่อปี 2532 ก็ดี ไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติดอกมะลิ หรืออาหรับสปริงในปีพศ 2553 ที่ตูนิเซียแล้วลุกลามไปยังทั่วภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง หลายประเทศหลายเหตุการณ์ มักจะจบด้วยการปราบปรามของทรรัฐบางประเทศ ไม่ได้เป็นเช่นนั้น บางประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทรรัฐมักจะใช้สถานการณ์ หรือการสร้างสถานการณ์แล้วหาเหตุว่าเกิดความรุนแรงจากการชุมนุม แล้วเขาใช้กองทหารและอาวุธยุโทโธปกรณ์ จากภาษีประชาชน นำมาเข็นฆ่าและทำร้ายประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการปกครองแบบไหน ทรรัฐเกิดขึ้นได้ แต่ถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตย มันจะมีการตรวจสอบทวงดุลการที่จะเป็นทรรัฐหรือทรราชจึงเป็นได้ยากแต่ไม่ว่าเป็นระบบการปกครองแบบไหน ถ้าผู้นำคิดแต่จะแสวงหาอำนาจ คิดจะแต่แสวงหาและรักษาอำนาจ โดยไม่สนใจวิธีการทรรัตย่อมเกิดขึ้นได้ เขาสั่งการทหารสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทหารที่เข็นฆ่าประชาชนเขาไม่ใช่ทหารอีกต่อไปเขาคือฆาตกร ทหารเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี ในการต่อสู้เพื่อประชาชนและประเทศชาติ แต่ถ้าเขาหันปืนมายิงประชาชน เขาคือฆาตกร เขาคือฆาตกรในเครื่องแบบ ถ้าผู้นำประเทศ ถ้าผู้นำประเทศบรรลุธรรม เขาจะไม่เป็นทรราชและเขาจะไม่สร้างทรรัฐ เขาจะมองการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย เรียกร้องเสรีภาพและความเห็นต่าง เป็นความงดงาม เป็นสำนึกของประชาชนผู้ตื่นรู้ เขาจะเดินหน้าเจราจาหารือ สารเสวนา เพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมือง ในกรณีของไทยณวันนี้ทางออกคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เราได้รัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน อันเป็นพื้นฐานของสันติธรรมประชาธิปไตย อันมีกษัตริย์เป็นประมุขที่มั่นคงสังคมที่สงบสุขเอื้ออาทรและจะเดินก้าวหน้าต่อไป บางประเทศเราจะเห็นได้ว่าจบลงด้วยความรุนแรงดองเลือดบางประเทศจบลงด้วยการรัฐประหาร บางประเทศเข้าสู่สภาวะอาณาธิปไตย บางประเทศเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นดีขึ้น บ้านเมืองซึ่งแตกสลาย ก็จะกลายเป็นรัฐล้มเหลว ทรรัฐซึ่งโหดร้าย ก็จะปกครองสภาพสังคมและรัฐซึ่งล้มเหลว บางประเทศที่จบลงด้วยดีเป็นบทเรียน เป็นการที่เราจะต้องไปเรียนรู้ว่าทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ เช่น เกาหลีใต้หรือหลายประเทศในยุโรป การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และสันติธรรมนั้น ไม่ใช่การต่อสู้วันเดียว อาทิตย์เดียว เดือนเดียวหรือปีเดียวจบ มันเป็นสงครามยืดเยื้อที่เราต้องต่อสู้กับพวกเผด็จการและพวกกระหายความรุนแรงและการกดขี่ การต่อสู้อาจต้องใช้เวลาชั่วชีวิต อาจต้องสืบทอดให้ลูกหลาน อย่าหวาดกลัวในการแสดงจุดยืน และความเห็นที่ถูกต้องเพื่อพิทักษ์สันติธรรมและเสรีภาพ เราต้องยอมเข้าสู่ความยากลำบากที่จำเป็น แต่เป็นความยากลำบากที่พิสูจน์ว่าเป็นการกระทำอันยิ่งใหญ่เป็นอมตะ เช่นเดียวกับขบวนการเสรีไทย เช่นเดียวกับคณะราษฎร เช่นเดียวกับผู้ประสาทการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ดร ปรีดีพนมยงค์ เช่นเดียวกับวีรชน 14 ตุลา วีรชน 6 ตุลาและพฤษภาสามห้าสำหรับคนหนุ่มสาว ขบวนการคนหนุ่มสาวทั่วโลก ที่ต่อสู้ให้สังคมของตัวเอง ต่อสู้ให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น เป็นธรรมขึ้น เป็นประชาธิปไตยขึ้น ต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งและหัวใจที่อ่อนโยน คือมี a tough mind and a tender heart มีความกล้าหาญเสียสละ และมีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมมนุษย์ แม้กระทั่งเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ตามสำหรับคนหนุ่มสาวที่รอดชีวิตมาได้ หลังเหตุการณ์นองเลือดของค่ำคืนวันที่ 5 ตุลาจนถึงย่ำรุ่งเช้าของวันที่ 6 ตุลา 19 ในพื้นที่มหาลัยธรรมศาสตร์ และท้องสนามหลวง เขาเหล่านั้นเป็นประยักประจักษ์พยานของการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและประชาธิปไตย เสียงปืนระดมยิงเข้ามาในธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นฐานที่มั่น ของฝ่ายประชาธิปไตย เสียงโทรศัพท์มันดังนะฮะธรรมศาสตร์สถาบันที่พร่ำสอนให้รักประชาชน ถูกปิดล้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ตำรวจตะเวนชายแดนและทหารบางส่วน รวมทั้งกองกำลังมวลชนจัดตั้งขวาจัด อย่างกระทิงแดงนวพลลูกเสือชาวบ้าน มวลชนเหล่านี้ถูกปลุกเร้าว่านักศึกษาที่ชุมนุมในธรรมศาสตร์เป็นพวกชังชาติ ขายชาติหนักแผ่นดิน และเป็นพวกคอมมิวนิสต์การปลุกเร้าใส่ร้ายด้วยวาทกรรมเหล่านี้ได้ส่งผลอย่างมากทำให้เกิดความบ้าคลั่ง และความรุนแรงในวันที่ 6 ตุลา ผู้คนทั่วโลกรวมทั้งชาวไทยที่รักความสงบรักความเป็นธรรม แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่า เกิดเหตุการณ์อันโหดร้าย เช่นนี้กลางกรุงเทพ ในสถาบันการศึกษาที่แกนนำของคณะราษฎร มุ่งหมายให้เป็นแหล่งผลิตพลเมืองเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมือง และระบอบประชาธิปไตย อันมีกษัตริย์เป็นประมุขเกิดขึ้นในประเทศที่บอกว่า ตัวเองเป็นชาวพุทธ เป็นเมืองพุทธ ที่องค์ศาสดา สอนให้ผู้คนมีเมตตาธรรมต่อกัน ห้ามฆ่าฟันกัน ห้ามฆ่าสัตว์โดยซ้ำไป คนหนุ่มสาวเหล่านี้จำนวนหนึ่ง ถูกคุกคามไล่ล่า จนหนีเข้าป่าจับอาวุธร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย การปราบปรามอย่างโหดร้าย ทารุณต่อขบวนการสันติธรรม ประชาธิปไตยของคนหนุ่มสาว โดยทรรัฐเผด็จการทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบระหว่างกองทัพไทย ซึ่งก็เป็นลูกหลานชาวบ้านทั้งนั้น กับกองทัพปลดแอกประชาชนของพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งก็คือประชาชนทั้งนั้น กว่าจะฟื้นฟูบ้านเมือง มีความสงบปรองดองสมานฉันท์ต้องใช้เวลามากกว่า 20 ปี คนหนุ่มสาวที่ลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในวันนั้น ได้กลายเป็นคนวัยเกษียณในวันนี้ แต่ประเทศไทยยังคงหนีไม่พ้นวงจรของระบอบเผด็จการ ระบอบกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย ระบอบสืบทอดอำนาจ หลังเหตุการณ์นองเลือด 6ตุลา19 44 ปี เรามีรัฐประหาร 4 ครั้ง ความพยายามในการก่อกรบฏโดยคณะทหาร การเมืองทหารเผด็จการอีกหลายครั้ง มีการเรียกร้องประชาธิปไตย และเกิดเหตุการณ์รุนแรงนองเลือดหลายครั้ง เหตุการณ์ 14 ตุลา16 ทำให้ระบอบเผด็จการทหารคณาธิปไตยที่อยู่ในอำนาจการปกครองประเทศมาอย่างยาวนาน นับจากการรัฐประหารพศ2500ถูกค้นล้ม โดยขบวนการประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาประชาชน แต่พลังอนุรักษ์นิยมจารีตนิยมขวาจัดสุดขั้วได้ทำให้เกิดระบอบประชาธิปไตยถอยหลังอีกครั้งหนึ่ง แล้วถอยยาวจริง ๆ แล้วเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง6 ตุลา19 ผลสะเทือนของเหตุการณ์ทั้งสอง แม้ว่าจะสูญเสียนองเลือด แต่อย่างน้อยก็อาจจะทำให้ผู้มีอำนาจฉุกคิดบ้าง ยอมรับประชาธิปไตยแบบรัฐสภามากขึ้น รัฐประหารแล้วก็ต้องคลายอำนาจทันที ต้องฟังเสียงการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น และสังคมไทยได้เรียนรู้ แก้ปัญหาความขัดแย้ง และวิกฤตการณ์ทางการเมืองด้วยแนวทางสันติวิธีมากขึ้น ซึ่งเราก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้าจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป40ปี44 ปีหลังเหตุการณ์ 6 ตุลา 47 ปีหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา16 โครงสร้างเศรษฐกิจไทยได้ปรับเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรม สู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้น มีสัดส่วนของอุตสาหกรรมมากขึ้น แต่ว่าชีวิตของคนส่วนใหญ่ผู้ใช้แรงงานเกษตรกรก็ยังไม่ดีขึ้นมากนะักประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำติดอันดับแรกๆของโลก เรามีรัฐธรรมนูญปี 40 ในวันนั้นเรามีความหวังว่าประเทศจะดีขึ้น ถ้าไม่มีการรัฐประหารปี 49 ถ้าไม่มีการรัฐประหารปี 57 ป่านชนี้ประเทศไทยก็อาจจะมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในระดับเดียวกับเกาหลีใต้ระดับเดียวกับญี่ปุ่นไปแล้ว ภารกิจข้างหน้าของขบวนการประชาธิปไตย ก็คือจะทำอย่างไรที่จะเอาชนะขบวนการปรปักประชาธิปไตย ด้วยยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ที่จะทำให้เราหลีกเลี่ยงความรุนแรงความสูญเสีย และผมเห็นว่า ทางออกนั้นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย และมีการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ ด้วยสสลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ที่ใดไม่มีความเป็นธรรม ที่ใดไม่มีเสรีภาพ ที่นั่นมีการลุกขึ้นสู้ เมื่อความอายุติธรรมอยู่ในเนื้อในของระบบกฎหมาย การต่อสู้ให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายย่อมเป็นภารกิจและหน้าที่อันยิ่งใหญ่ เมื่อกฎหมายกติกาสูงสุด หรือรัฐธรรมนูญมาจากการรัฐประหาร มีที่มาจากการยึดอำนาจ ถูกออกแบบให้มีการสืบทอดอำนาจ เนื้อหาก็ไม่เป็นประชาธิปไตยย่อมเป็นหน้าที่ของผู้รักชาติรักประชาธิปไตย ต้องช่วยกันรณรงค์ให้มีการแก้ไข เพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ แก้ไขให้เป็นประชาธิปไตย อันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้บ้านเมืองไปสู่ความก้าวหน้า สันติสุขปรองดอง และจะทำให้เราสามารถฝ่าวิกฤตการเศรษฐกิจได้ดีขึ้น เป็นเรื่องที่น่าเสียใจและเศร้าใจที่คณะ ผู้แทนและสวหรือรัฐสภาไม่ยอม รับหลักการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระแรก กับใช้วิธีตั้งกันมาธิการขึ้นมาเพื่อศึกษา การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยืดยาวไปอีกหนึ่งเดือน ซึ่งไม่รู้ว่าผลสรุปจะเป็นเช่นใดนะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ปัญหามันซับซ้อนและมีความเสี่ยงมากขึ้น แล้ววันที่ 14 ตุลาก็จะมีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยด้วย ผมขออนุญาตใช้โอกาสและเวทีอันนี้ในการส่งสารไปถึงท่านสมาชิกวุฒิสภาทั้งหลาย ว่าเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศเถอะนึกถึงประชาชนมากกว่านึกถึงตำแหน่งอำนาจผลประโยชน์และค่าตอบแทนของตัวเอง ด้วยการเข้าร่วมขบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ดูเหมือนว่าสวส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ตระหนักตรงนี้เท่าไหร่ ฉะนั้นการรณรงค์ที่มีขอบข่ายทั่วประเทศ เช่นเดียวกับการรณรงค์ธงเขียวรัฐนูนปี 40 จะต้องเกิดขึ้นในทุกๆจุดของประเทศ เพื่อส่งสัญญาณและความปรารถนาดีไปยังผู้มีอำนาจว่าหมดเวลาท่านแล้ว เราจะต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน แต่เราจะดำเนินการด้วย แนวทางสันติ แล้วก็ยึดถือพละรอนภาพในการเอาชนะพลังแห่งความเกลียดชัง พลังแห่งการทำร้ายป้ายสี สู้ด้วยความดีและเหตุผล ฉะนั้นผมอยากจะชี้ชัด ๆว่าทางออกวันนี้เนี่ย คือแก้รัฐธรรมนูญ และปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ด้วยพลังประชาชน ท่านวิสาคันทัพ คนเดือนตุลากวีประชาธิปไตย ได้ร่างบทกวีปลุกเร้าการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาซึ่งเป็นบทกวีที่ทุกๆกการเคลื่อนไหว ทุกๆกการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม และประชาธิปไตยมักจะเอามาเอ่ยถึงเสมอ เช่นเดียวกับการพูดของผมในวันนี้ ก็ขออนุญาตนำเอาบทกวีอันนี้ มาเอ่ยให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่ง ไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเทิดทูน ประชาชนสมบูรณ์นิรัน์ไป เมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่ เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอัมภัย ประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ในที่สุดประชาธิปไตยจะเอาชนะะเผด็จการ ไม่ว่าประเทศไหนในโลก ในที่สุดความก้าวหน้าจะมาแทนที่ความล้าหลัง ในที่สุดอนาคตที่สดใสจะมาแทนที่อดีตอันขมขื่น ในที่สุดสันติธรรมจะเอาชนะความรุนแรงก้าวร้าว และแทนที่ความไม่เป็นธรรม สุดท้ายผมขอจบด้วยบทกวีของระวีโดมพระจันทร์ปลุกให้ท่านเขียนเพื่อปลุกให้คนไทยลุกขึ้นสู้ กับเผด็จการทหาร ซึ่งเวลานั้นปกครองประเทศมายาวนาน 16 ปี ก่อนการเคลื่อนไหวใหญ่เพื่อประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเมื่อ 47 ปีที่แล้ว 14 ตุลา16 ตื่นเถิด เสรีชน อย่ายอมทนก้มหน้าฝืน หอกดาบกระบอกปืน หรือทนขึ้นกระแสเราครับขอบคุณครับครับ ขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อนุสรธรรมใจครับ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดีพนมยงค์ครับ